ครับกลับมาคราวนี้เรามาพูดถึงจะเรียกได้ว่าบิดาเลยก็ได้นะครับของการลงทุนเน้นคุณค่านะครับเราเรียกเขาว่าคุณเบนจามินแกรมนะครับเบนจามินแกรมเนี่ยก็คือเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าคนแรกเลย และคนที่ทำให้เรารู้จักการลงทุนแบบนี้ซื้อหุ้นถูกๆนะครับขายตอนที่แพง เบนจามินแกรมนี่ก็ทำงานที่ Wall Street นะครับที่นิวยอร์กเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยสอนที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้เนี่ยนะครับเขาได้เขียนหนังสือสองเล่มนะครับหนังสือสองเล่มเลยซึ่งผมแนะนำเลยให้ไปอ่านกันสองเล่ม เล่มแรกเนี่ยนะครับชื่อ security analysis เล่มนี้นี่คือเป็นเล่มคลาสสิกมาก เป็นเล่มแรกสุดเลยแกรมเขียนกับเดวิดดอตนะครับเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบวิชาการนิดนึงนะครับมีเกี่ยวกับบัญชี การวิเคราะห์หุ้น การวิเคราะห์บริษัทนะครับทั้งตราสารทุนตราสารหนี้มีหมดเลยนะครับมีค่อนข้างจะหลายหน้าอยู่ประมาณ 7-800 หน้านะครับยังไงก็ อ่านสักสองรอบจะได้จำขึ้นใจเลยนะครับ security analysis แนะนำเลยนะครับเล่มที่2เนี่ยเป็นเล่มที่อันนี้ถือว่าเป็นแบบคำพีของนักลงทุน ใครไม่อ่านเล่มนี้ถือว่าผิดเลยนะ The Intelligent Investor นะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ต่อจาก security analysis แต่เป็นเล่มที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนทั่วไปเลยได้อ่านนะครับ ตอนนั้นถ้าถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีทฤษฎงทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวกับการเงินอะไรมากมายเลย อันนี้เป็นเป็นเป็นหนังสือเล่มแรกๆเลย ถ้าพูดถึงการเงินเนี่ยก็ต้องคิดถึง 2 เล่มนี้แหละนะครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือในห้องสมุดทุกเล่มเลยเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วเขาก็บอกว่า The Intelligent Investor เนี่ยแหละ เป็นเล่มที่ดีที่สุดนะครับ กี่ยวกับการลงทุนที่เคยเขียนมาเลยนะฮะก็สีสีแดงนี่จะเป็นเวอร์ชันที่คลาสสิกหน่อยนะครับ ประเทศไทยก็แปลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มก็จะสีฟ้าเขียวเทานะถ้าจำไม่ผิดนะครับกก็ลองอ่านนั้นดูก็ได้นะครับเล่ม The Intelligent Investor เนี่ยเขียนในปี 1949 เป็นปีที่ร์เรนบัฟเฟตต์อายุ 19 ขวบ นะครับ ตอนนั้นเขาก็เขาบอกว่าพออ่านเล่มนี้ปุ๊บ แต่ก่อนเนี่ยเขาลงทุนแบบนู้นแบบนี้ดูหลายอย่างมาก พอมาอ่านเล่มนี้ปุ๊บโอ้เปลี่ยนทุกอย่างนะครับในชีวิตเขาเลย เขาบอกว่าเขาหลังจากนั้นมาเขาอ่านเขารู้ละว่าควรจะทํำยังไง ลงทุนแบบไหนนะครับ ควรจะคิดการขึ้นลงของราคาหุ้นเป็นอย่างไร ลงทุนควรจะลงทุนโดยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทด้วย นะครับอันนี้ก็คือ The Intelligent Investor ก็จะสอนให้ให้คุณนะฮะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับที่ที่เขามาตีพิมพ์หลายรอบแล้วนะครับทำปกให้สวยงามนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับ ไม่น่าจะหายากนะครับ โอเค หรือถ้าเป็นของประเทศไทยที่ผมแนะนำซึ่งผมก็ถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของผมด้วยนะครับ ก็คือท่านดรนิเวศเหมวชิระวรากร นครับดรนิเวศเหมวชิระวรากร ท่านก็เขียนหนังสือหลายเล่มมาก แต่เล่มที่2เล่มที่ผมชอบมากก็คือเล่มตีแตกนะครับ อันนั้นรู้สึกจะเป็นเล่มแรกเลยที่ผมได้อ่านแล้วก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็ก้าวเล็กๆ ในตลาดหุ้นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิต อันนี้ก็ชอบมากๆนะครับ เป็นการรวบรวมบทความที่สุดยอดของท่านเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าผมได้เคยสัมภาษณ์ท่านด้วยนะครับ ก็ลองดูคลิปได้นะครับ ก็ท่านก็เขียนมาในภาษาที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นอะไรล่ะมีเรื่องราวเล่าเรื่องราวนู่นนี่นั่นทำให้เราสามารถเข้าใจในการลงทุนเน้นคุณค่าได้อย่างดียิ่ง เลยนะครับก็สองเล่มนี้ เช่นเดียวกัน ถ้าเป็น VI ไม่ได้อ่านก็ถือว่าผิดเหมือนกันนะครับ ก็ลองหาอ่านดูได้นะครับคราวนี้ลองย้อนกลับมาที่ วอร์เรนบัฟเฟตอีกนิดนึงวอร์เรนบัฟเฟตก็เขียนเลยนะครับก็มีโปรเฟสเซอร์ช่วงนั้นก็โปรเฟสเซอร์เขาก็บ่นกันว่าไอการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยลงทุนไปแล้วเป็นเพราะว่าเขาโชคดีนะครับเขาเลยได้รับผลตอบแทนที่ดีวอร์เรนบัฟเฟตก็เลยเขียนรายงานขึ้นมา 1 ฉบับเลยนะครับในช่วงที่เขาเฉลิมฉลองการครบรอบการเขียนของ security analysis นะครับที่โคลัมเบีย วอร์เรนบัฟเฟตก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยในการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้โชคดี แต่มันเป็นการที่เกิดจากการที่เราทำวิเคราะห์ และลงทุนในหุ้นที่ตลาดไม่สนใจการลงทุนในหุ้นที่ถูกนะครับ เขาก็เอาผลตอบแทนเลยของวอเตอร์ชลอตมาให้ดูนะครับ เห็นได้ว่าวอเตอร์ชลอตอันนี้ก็คือผลตอบแทนของเขานะ ประมาณ 16-20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ประมาณ 28 ปีนะ28 ปีกว่าๆนะครับ ได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากนะฮะแล้วก็วอเตอร์ชลอตเนี่ยก็ลงทุนในหุ้นที่เยอะนะครับหมายถึงว่ามีจำนวนหุ้นเยอะในพอร์ตโฟลิโอเมื่อเทียบกับบัฟเฟตบัฟเฟตเนี่ยจะลงทุนไม่เกินสักตอนแรกๆเนี่ยไม่เกินประมาณสัก 10 กว่าตัว แต่วอเตอร์ชลอตเนี่ยมีหุ้นอยู่ในพอร์ตประมาณเป็นร้อยกว่าตัวนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับวอเตอร์ชลอตเนี่ยก็ได้ ผลตอบแทนนะฮะประมาณ 16% 17% 20%นะฮะ ต่อปีเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสมถะนะครับ อยู่ที่นิวยอร์ก เช้ามา 9 โมงก็เข้าออฟฟิศนะครับ มาอ่านเปิดหุ้น จะมีเล่มหนึ่งเป็น Moody's หรือว่า Value Line นะครับ ก็เปิดดูไปเรื่อยๆ ทุกๆ บริษัทดูว่าเออ บริษัทไหนถูก พอรู้ว่าบริษัทไหนถูกปุ๊บ ก็เอาไอ้ชื่อบริษัทนี้นะครับไปอ่านต่อ ไปดูรายงานผลประกอบการไปอ่านนู่นนี่นั่น พอดูว่าเออมันถูกจริง ๆ ก็ซื้อไปนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ทุกวันนะครับ ตอนเย็นก็กลับบ้าน4ี่โมงเย็นบ่ายสี่นะครับบัฟเฟตนะฮะบัฟเฟตมีทวีตดีบราวน์นะครับ มีบัฟเฟตนะบัฟเฟตก็โชว์ให้ดูว่าของเขาก็เนี่ยฮะยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อปี นะพาร์เนอร์ชิพของเขา แล้วก็ในส่วนของลิมิเต็ดพาร์เนอร์ก็ 23% 24%นะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วบัฟเฟตก็ประมาณสัก 27-28%ในช่วงแรก ๆ ที่เขาได้ลงทุนนะครับเปิดพาร์ทเนอร์ชิพมีคนมาเอาเงินมาให้เขาบริหารแล้วก็ร่วมลงทุน ช่วงแรกๆเนี่ยบัฟเฟตจะได้เงินอัตราผลตอบแทนนี้ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับปัจจุบัน เพราะว่าเงินที่เขาบริหารเนี่ยค่อนข้างน้อย เมื่อค่อนข้างน้อย ก็แสดงว่าเขาสามารถลงทุนได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท ที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือหุ้นนะครับหรือจะเป็นหุ้นต่างๆ ก็สามารถเลือกได้หลายแบบ เพราะฉะนั้นพอเลือกได้หลายแบบเขาก็สามารถมุ่งไปสู่บริษัทหรือหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอร์ตของเขาค่อนข้างใหญ่ การจะย้ายโยกย้ายไปนู่นนี่นั่นบ่อยๆ ก็ไม่สามารถทำได้เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบัฟเฟต สมัยก่อนๆเลยเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าเทียบกับปัจจุบันนะฮะกลยุทธ์ก็ปรับเปลี่ยนไปด้วย อันนี้เป็นของชาลีมังเกอร์นะครับชาลีมังเกอร์จะเห็นได้ว่าจะโดยเฉลี่ยเนี่ยชาลีมังเกอร์เป็น Vice Chairman ของ Berkshire Hathaway ปัจจุบันก็คือเป็นผู้ช่วยบัฟเฟต์นั่นเองเป็นเพื่อนกันเลยนะครับมังเกอร์ก็ทำแบบเดียวกับบัฟเฟต์เลยก็คือเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมือนกันนะครับ แล้วก็ดูแลเงินของอผู้ร่วมลงทุน จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนก็อยู่ที่ประมาณนะครับ 20 เกือบ 20%ตรงนี้ก็ประมาณ 14%จะเห็นได้ว่าน้อยกว่าบัฟเฟตเนื่องจากมังเกอร์เนี่ยเป็นนักลงทุนที่แบบต้องลงทุนระยะยาว ตอนปี 1970 เนี่ยบัฟเฟตหยุดนะครับ หยุดลงทุนเพราะเห็นว่าตลาดเนี่ยมันแพงมาก ไม่หาอะไรที่จะซื้อไม่ได้แล้วหยุดดีกว่า แต่มังเกอร์บอกว่าไม่เป็นไรไม่สนใจตลาดลงทุนต่อไป เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าช่วง ในปี 1973-1974 เนี่ย ต่อปีเนี่ย มังเกอร์กองทุนของเขาเนี่ย ลงประมาณ 30% 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีเลยนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะการลงนะครับ แต่ก็ย้อนกลับมาได้ในปี 1975 เพิ่มมาประมาณ 70%นะครับเพราะฉะนั้นเลยทำให้มังเกอร์เนี่ยอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเทียบกับบัฟเฟตเนี่ย จะค่อนข้างน้อยกว่า ันนี้ก็เป็นตารางนะฮะจะดูไอ้นั่นนิดนึงนะครับ ตัวเล็กนิดนึงแต่จะให้ให้ให้โชว์ให้ดูว่าบัฟเฟตเนี่ย หลายปีเลยประมาณตั้งแต่ปี 1965 จนถึงปี 2014 นะครับ ก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ 50 ปีบัฟเฟตเนี่ยก็ได้ของเบิร์กชัยเขาเนี่ยก็ได้อัตราผลตอบแทน ถ้าเทียบตาม book value เนี่ยประมาณ 20%ต่อปี ตามผลตอบแทนต่อปีนะครับ ก็ ก็ค่อนข้างสูงถ้าเทียบเป็นระยะยาวนะครับ โอเคครับ เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นว่าการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยมีกลยุทธ์แบบไหนบ้าง แล้วเราสามารถทำกำไรได้อย่างไรบ้าง เดี๋ยวเราติดตามชมในเซกชันต่อไปครับ